พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน บริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดหย่อนภาษีได้2เท่า การบริจาคเงินสำหรับกิจกรรมการวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเป็นช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยครับ ที่สำคัญเงินบริจาคนี้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับ ด้วยคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบัน ยังคงมีหลายปัญหา ที่ควรช่วยกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวทช ทำงานวิจัยและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น ทั้งโครงการด้านการแพทย์ โครงการเพื่อเด็ก สังคม และชุมชน เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และโครงการด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าว ซึ่งท่านก็สามารถมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ